คลิปนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับกระบวนการหลังการประเมินกันค่ะ หลังการประเมินเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่สอบจะรวบรวมผลการประเมิน ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน เพื่อรับรองผลการประเมิน จากนั้นองค์กรรับรอง ส่งผลทั้งหมดให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ จากนั้นองค์กรรับรอง จะแจ้งผลการประเมินให้ผู้เข้ารับการประเมินทราบ ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คำแรกนะคะ เสร็จสิ้นหรือว่าจบ เราจะใช้คำว่า o d i m a s หรือว่าชูเดียว ครั้งนะคะ โอวาริมัสหรือว่าชูเดียว แปลว่า เสร็จสิ้น หรือว่า จบค่ะ ต่อมานะคะ ความหมายใกล้เคียงกัน นิดนึงค่ะ คำว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะ มีความหมายพิเศษว่า จบอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าคันเซหรือว่าคันเดียวอีกครั้งนะคะคันเซหรือว่าคันเดียวแปลว่าเสร็จสมบูรณ์ค่ะ ต่อมาคำว่ารวบรวมนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า มาโตเมมัสมาโตเมมัสแปลว่ารวบรวม ต่อมาคำว่าผลค่ะ เคกะเคกะ แปลว่าผล ถัดมาคำว่า กรรมการนะคะ ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า อีอิง อีอิง แปลว่ากรรมการ ต่อมานะคะคำว่า กรรมการพิจารณา จะใช้ว่าชินซาอิงชินซาอิงแปลว่า กรรมการพิจารณา ถัดมาคำว่าเจ้าหน้าที่นะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าคาการิงคาการิงแปลว่าเจ้าหน้าที่ ต่อมาคำว่า การตัดสินนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าฮันดัน ฮันดันแปลว่า การตัดสิน ต่อมาคำว่า ประกาศผลนะคะ ใช้ว่าเคคาโอดาชิมัสเคคาดาชิมัสแปลว่า ประกาศผลค่ะ ต่อมาคำว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเซมมงกะเซมมงกะแปลว่า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สุดท้ายนะคะคำว่า แจ้งให้ทราบ หรือว่า ประกาศให้ทราบนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า ชิราเซมัสชิราเซมัสแปลว่า แจ้งให้ทราบ หรือว่าประกาศให้ทราบค่ะ